วัสดีค่ะ ดิฉันอาจารย์ใจรัตจตุรพัทรพรยินดีต้อนรับเข้าสู่โมดูลที่ 11 หัวข้อธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือ e-business and e-commerce ค่ะ ในหัวข้อที่ 3 ของโมดูล 11 นี้เราจะพูดคุยกันในหัวข้อของเทคโนโลยีพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือ e-commerce นะคะ e-commerce เทคโนโลยีหรือเทคโนโลยีพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นการออกแบบเว็บไซต์ให้สามารถเป็นเครื่องมือการตลาดและการขายออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ กิจการต้องคำนึงถึงองค์ประกอบพื้นฐาน อาทิ โครงสร้าง และลำดับข้อมูลเนื้อหา การออกแบบหน้าจอ การนำทางภายในเว็บไซต์ เนื้อหาที่ช่วยสร้างความมั่นใจของลูกค้าต่อเว็บไซต์ สุนทรียะ และศิลปะ ระบบการเลือกสินค้าระบบการชำระเงินระบบการจัดส่ง ระบบการตอบสนองต่อคำถาม และบริการลูกค้า รวมถึงแนวโน้มของการออกแบบเว็บไซต์สมัยใหม่ ที่ตอบสนองการเข้าถึงจากทุกอุปกรณ์ ที่ผู้บริโภคใช้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตท่ามกลางหลากหลายเทคนิควิธี ที่จะทำให้เว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของกิจการ เป็นที่รู้จักและชื่นชอบ หรือดึงดูดผู้เข้าชมให้มาเยือนแล้วมาเยือนอีกนั้น การใช้ 3C Concept ซึ่งประกอบด้วย C Content หรือเนื้อหาที่นำเสนอ C Community หรือสังคมในเว็บไซต์ และ C-commerce หรือระบบการขายและชำระเงิน ก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิควิธี ที่กิจการและนักการตลาดออนไลน์ นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายเว็บไซต์ and basic components เว็บไซต์ และองค์ประกอบพื้นฐาน เว็บไซต์ที่มีประสิทธิภาพในการนำเสนอข้อมูล และให้บริการแก่ผู้เข้าชมอย่างแข่งขันได้กับคู่แข่งนั้น ต้องการการออกแบบอย่างรอบคอบ และสอดคล้องกับรูปแบบการสร้างรายได้ออนไลน์ ทั้งยังสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าเป้าหมายของเว็บไซต์ของกิจการอีกด้วย creating site stickiness through content หรือหมายถึงการยึดโยงลูกค้าด้วยเนื้อหาของเว็บไซต์ ในการออกแบบและจัดการเว็บไซต์ กิจการสามารถยึดโยงผู้เข้าชม หรือลูกค้า ได้ด้วยข้อมูลเนื้อหา ที่มีคุณค่าและเป็นปัจจุบันทันสมัยนำเสนออย่างน่าสนใจ ครบถ้วน สมบูรณ์ ตอบคำถามเบื้องต้นได้ เทียบเคียงกับคู่แข่งได้ นำไปสู่การตัดสินใจได้ อีกทั้งดึงดูดผู้ชมและ หรือลูกค้าให้กลับมาเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ เนื้อหาดังกล่าวนี้คือ C Content เชิงคุณภาพ ที่จะช่วยสร้างความประทับใจแก่ผู้มาเยือนเว็บไซต์ต่อกิจการ โดยกิจการมีทางเลือกทั้งนำเสนอในเว็บไซต์ซึ่งผู้เข้าชมต้องเข้ามายังเว็บไซต์เท่านั้น จึงจะพบเห็นเนื้อหาดังกล่าว รือกิจการจะสามารถเชิญชวนให้ผู้เข้าชมสมัครเป็นสมาชิก รับข้อมูลข่าวสารผ่านจดหมายข่าว อีเมล Newsfeed Pop-up Window ซึ่งเนื้อหาจะถูกส่งตรงถึงผู้ชมที่เป็นสมาชิกช่วยยึดโยงให้ผู้ชมเว็บไซต์เข้าชมเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งจูงใจให้ผู้เข้าชมก่อนหน้า บอกต่อเนื้อหาไปยังผู้ที่สนใจคนอื่น ให้เข้ามาชมเว็บไซต์ด้วยกัน รวมถึงบอกต่อกันไปสู่เครือข่ายสังคมออนไลน์ ของผู้เข้ามาชมเว็บไซต์ กระจายไปยังบริผู้บริโภคคนอื่นๆ ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสการรับรู้เว็บไซต์อีกได้เช่นกัน ในกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้ซื้อเมื่อเข้าชมเว็บไซต์ย่อมต้องการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสินค้า บริการ ราคา ข้อเสนอพิเศษ การชำระ การจัดส่ง การรับประกันสินค้า การรับประกันความพึงพอใจ ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ความปลอดภัยของข้อมูลทางการเงินเป็นต้น ข้อมูลที่ผู้เข้าชมเว็บไซต์ต้องการนี้ คือเนื้อหาเบื้องต้นที่เว็บไซต์ต้องมีนำเสนอ และเนื่องจากเป็นข้อคำถามถามบ่อย การนำเสนอเนื้อหาจึงอาจรวมข้อมูลทั้งหมดไว้เป็นหน้าเดียวกัน ในชื่อ FAQs หรือ Frequency Frequently Asked Question ที่ผู้เข้าชมเว็บไซต์ สามารถคลิกไปที่หน้าเดียว และได้ข้อมูลทั้งหมดที่ต้องการประกอบการตัดสินใจซื้อ ทั้งนี้ยังมีเนื้อหาพิเศษสำคัญนอกเหนือ หรือเพิ่มเติมจากข้อมูลถามบ่อยดังกล่าว เป็น content of value หรือเนื้อหาที่มีคุณค่าอาทิ บทความ หรือข้อความที่ให้ความรู้เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการ ที่เปิดมุมมองใหม่ต่อสินค้าหรือบริการของเว็บไซต์ ที่สร้างแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิต ใช้สินค้า ที่สะท้อนความมุ่งมั่นของกิจการในการสร้างสารรค์สินค้าหรือบริการ หรือที่แสดงให้เห็นถึงความเอาใจใส่ต่อวัตถุดิบที่มีคุณภาพ ที่แสดงกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือที่แสดงถึงจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของกิจการ ตลอดจนแสดงถึงความตั้งใจในการพัฒนาสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุดเป็นต้น ตัวอย่างเว็บไซต์ที่มี content of value หรือเนื้อหาที่มีคุณค่า ได้แก่ supercook.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ได้รับการยกย่องจากนิตยสาร Time ให้เป็นหนึ่งใน 50 best เว็บไซต์ประจำปี 2014 ด้วยแนวคิดการนำเสนอเมนูอาหาร จากวัตถุดิบที่มีผู้เข้าชมมีอยู่แล้วในตู้เย็นหรือตู้กับข้าว แต่คิดไม่ออกว่าจะทำเมนูอะไร เพียงแต่คลิกเข้ามาที่ supercook.com แจ้งวัตถุดิบที่มี เช่น ข้าว แป้ง เส้น เนื้อสัตว์ ผักต่างๆ เครื่องปรุงต่างๆ จากนั้นเว็บไซต์ก็จะประมวลและนำเสนอรายการอาหารจากวัตถุดิบดังกล่าว พร้อมทั้งวิธีปรุงที่รวบรวมได้ จากเว็บไซต์ทำอาหารชื่อดังอาทิ food.com และ epicurus.com เป็นต้น creating site stickiness through commerce หรือการยุดโยงลูกค้าด้วยระบบขายชำระเงิน ในการออกแบบและจัดการเว็บไซต์ กิจการสามารถยึดโยงผู้เข้าชมหรือลูกค้า ได้ด้วยระบบการขายและการชำระเงิน ซึ่งช่วยให้การนำเสนอและแลกเปลี่ยนออนไลน์เบสเสร็จสมบูรณ์ สะดวกและปลอดภัยอย่างสูงสุดด้วย เทคโนโลยีและระบบต่างๆ ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง ตลอดจนการเชื่อมโยงไปยังพันธมิตรธุรกิจต่างๆ อีกด้วย การยึดยยงลูกค้าด้วย C-commerce นี้ เริ่มต้นตั้งแต่การจัดทำข้อเสนอ หรือเงื่อนไขพิเศษ ที่ช่วยกระตุ้นการตัดสินใจซื้อของผู้ชมเว็บไซต์ได้เร็วขึ้น ในครั้งนี้แล้วก็ยังดึงดูดให้กลับมาซื้อซ้ำอีกในอนาคต แม้กระทั่งบอกต่อไปยังผู้บริโภคคนอื่น ให้มาเป็นผู้ซื้อของเว็บไซต์อีกด้วย เช่น ส่วนลดโบนัสของรางวัล แต้มสะสม เงื่อนไขพิเศษ รวมถึงระบบการนำเสนอสินค้าภายในเว็บไซต์ ผ่านหน้า Product Page ต่างๆ ระบบการค้นหาสินค้า หรือ Site Search ระบบการนำทางหรือ Site Navigation ให้ผู้ซื้อพบเห็นสินค้าได้อย่างรวดเร็ว แต่กล้าสินค้าหรือ Shopping c a r ที่คำนวณสกุลเงินและค่าใช้จ่ายทั้งหมด ที่ผู้ซื้อต้องจ่าย ให้เข้าใจอย่างชัดเจน โดยไม่เคลือบแคลงหรือนำเสนอภายหลัง ให้ผู้ซื้อรู้สึกว่าเว็บไซต์ตุกติกหรือไม่จริงใจ เช่น ภาษี ในกรณีที่มี ค่าขนส่งค่าบริการอื่น ๆ รวมถึงขั้นตอนการออกจากตะกร้าสินค้าเพื่อชำระเงิน หรือเช็คเอาท์โปรเซสที่รวดเร็ว สั้นกระชับ และระบบชำระค่าสินค้าออนไลน์ หรือออนไลน์เพย์เมนต์หากมี ซึ่งกิจการต้องลงทุนเพิ่ม ทั้งในส่วนของเทคโนโลยีความปลอดภัย และการรักษาข้อมูลการเงินของผู้ซื้อ นอกจากนี้ กิจการยังต้องพิจารณาถึงการแสดงแนวทางในการดำเนินธุรกิจ และถือเป็นนโยบาย หรือ policy ของเว็บไซต์ด้วย การยึดจูงลูกค้าด้วย C-commerce ยังรวมถึง privacy policy โดยกิจการแสดงเป็นคำสัญญาเลยว่าจะเคารพและไม่ละเมิดต่อข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ทั้งชื่อสกุลที่อยู่ ข้อมูลเพื่อการติดต่อ ข้อมูลความชอบไม่ชอบ ประวัติการซื้อ พฤติกรรมการใช้สินค้า หรืออื่นๆที่ผู้เข้าชมได้มอบไว้ให้กับเว็บไซต์ เพื่อบริการที่ดีกว่า ที่เว็บไซต์จะมอบให้กับผู้ชม ที่เป็นรายบุคคลในอนาคต โดยไม่นำข้อมูลดังนั้นถือเป็นความลับ ไปจำหน่ายต่อ หรือสร้างประโยชน์ส่วนตัวของเว็บไซต์เอง แต่ทำให้ผู้ชมซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลต้องเดือดร้อนเสียหายภายหลัง นอกจากนี้ยังมีเรื่องของ satisfaction guarantee policy โดย กิจการแจงเป็นคำสัญญาว่า ขอบเขตในการรับประกันความพึงพอใจของลูกค้านั้นเป็นอย่างไร เช่น รับประกันคุณภาพของสินค้า รับประกันการใช้งานรับประกันความคงทนของสินค้า รับประกันความปลอดภัยของสินค้าระหว่างการจัดส่งเป็นต้น แต่ถ้าหากเกิดความผิดพลาดเสียหายขึ้นมาแล้ว กิจการจะรับผิดชอบได้มากน้อยเพียงใด นโยบายต่อไปนะคะ คือ shipping policy โดยกิจการแสดงให้ผู้ซื้อเข้าใจชัดเจนถึงวิธีการจัดส่ง ผู้ให้บริการจัดส่ง ระยะเวลาจัดส่ง ค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง ความรับผิดชอบของเว็บไซต์ในฐานะผู้ขาย และหรือความรับผิดชอบของผู้เข้าชมในฐานะผู้ซื้อ นโยบายสุดท้ายนะคะคือ payment policy โดยกิจการแสดงให้ผู้ซื้อเข้าใจชัดเจน ถึงระบบการชำระค่าสินค้า ค่าขนส่ง ค่าใช้จ่าย อื่นๆที่มีบัตรเครดิตที่เว็บไซต์รับและไม่รับ ผู้ให้บริการหรือสถาบันการเงินที่เป็นพันธมิตรของเว็บไซต์ ในการรับชำระ รวมถึงเทคโนโลยีความปลอดภัยของการชำระเงินออนไลน์ หรือ s e c u r e Payment ที่เว็บไซต์เลือกใช้บริการด้วย ระบบย่อยต่างๆ ของ C-Commerce ซึ่งรวมถึงนโยบายหรือ Policy ดังกล่าวข้างต้นนั้น ก็เพื่อสร้างคำว่าความเชื่อมั่นหรือ trust ให้เกิดขึ้นในใจของผู้เข้าชมเว็บไซต์ ซึ่ง trust เป็นปัจจัยความสำเร็จสำคัญ ที่จะเปลี่ยนจากผู้นำชมหรือผู้เข้าชม ให้เป็นผู้ซื้อได้ในที่สุด การออกแบบเว็บไซต์สมัยใหม่ ยังมีแนวโน้มที่จะตอบสนองการเข้าถึงจากทุกอุปกรณ์ ที่ผู้บริโภคใช้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต หรือที่เราเรียกว่า responsive web design ให้แสดงผลออกมาเหมาะสมกับขนาดหน้าจอ อุปกรณ์ ซึ่งปัจจุบันมีขนาดและระบบปฏิบัติการที่แตกต่างกันออกไป เช่น คอมพิวเตอร์ มือถือแท็บเล็ตเครื่องเล่นเกมแบบพกพา ซึ่งปัจจุบันเบราว์เซอร์หรือโปรแกรมเชื่อมต่อเพื่อเข้าชมข้อมูลในอินเทอร์เน็ต ได้พัฒนาให้สามารถใช้งานได้กับหลากหลายอุปกรณ์